เอแลวครับผมเอาแล้วทรงเกียร์ทรงเกียร์ดูสิดูใกล้ๆสิเคือเลยหรือโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม วันนี้กับผม หนุ่มนาเกลือนะครับผม แล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse Mouse นะครับผมโอเค รันนี้เรามาทุน300 บาทก่อนเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผมไม่จะไม่พลาด เอ้ยเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะและลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ เป็นไงวันนี้มากระฝอยคันม้ออีกแล้ว อ่า เป็นยังไงครับผมโอ้โห เฟี้ยวจัดนะครับผม โอเค ทุน 300เท่าเดิมช่วงนี้เล่นทุน 300 บ่อยนะผมเพราะกูไม่มีตังค์ครับผมป้าผม เห็นบอกแตกจังเลยแตกจังเลยตังค์ไปทั้งหมดก็ก็ก็เรื่องของผมมาไหมอ่ะ หยอกเล่นนะผมมาก็ช่วงนี้เล่นทุนน้อยหน่อย เพื่อนๆขอมา นะครับผม ทุน300เบ็ด10บาท จัดไปเอออ่าแล้วครับผมเอาแล้วทรงเกียร์ส่งเกียร์ดูสิดูใกล้ๆสิเกลืออะไรเลยขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผม อ่าอย่างนี้ปึ๊บ อ่าฮิปปี้เอาเติมเมื่อกี้กำลังปรับมุมกล้องนะ ผมผมว่ามุมกล้องเนี่ย มันไม่เห็นฝอยขัดมองผมนี่ไงไม่ได้ ไม่เห็นไม่ได้อุตส่าห์มาโชว์นะครับผมเฮ้ยเอาเติมแล้วก็เติมเท่าไหร่ สองร้อยยิปปี้ยิปปี้เอาเรื่องจัดอืม พอแบเต็มหน้าเลยมหมเฮ้ย นี่กันมาแล้ว่าเอาเต็มเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ เอาเรื่อง เอาเรื่องของทุกคน เอาเรื่องจัดเลย เอาเรื่องจัดเลยมา เรื่องอะไรดีไหม ทุนสามร้อยนะครับผมไปผมขึ้นเบ็ดเลยนะ จังหวะนี้อย่าไปหย่องนี่มาขนาดนี้แล้ว มา โอ้โหขาดสายช่องเดียว โอเค ไม่ถือว่าแย่นะผม โอ้โหเวอร์สบัดเลยครับผมอือหือ เอาแล้ว มึงพอขึ้นเบสสูงนะผม เป็นอย่างนี้ประจำ เป็นปกตินะผม เอาเติม ครมีเกมไหนสามารถแนะนำเข้ามาให้เล่นกันได้นะครับผม ผมจะพยายามเล่นให้ทุกเกมโดดไหม โดดไหมไม่เดือไอหนูโง่เอาห้วยห้วยห้วยกูสิคือ เฮ้ยบางนี่เติมเลยครับผมเรียบร้อย ดอกเดียวเฟี้ยงฟามาดี โอเคถึงเป้าไปนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมโอเคเดี๋ยวผมลดเบ็ดเป็นการปัดเศษหน่อย ไม่ปัดเศษหรอกก็ลองลดเบ็ดขอไปสักนิดนึงผมว่ามันกำลังจ่ายนะ ไม่ควรนำตามนะครับผมได้แล้วควรเลิกเนี่ยชิปหากันมาเยอะแล้วนะครับ ผมกับคำว่ามันกำลังจ่ายเนี่ยไหนใครเคยชิปหายคำว่ามันกำลังจ่ายบ้างครับผมช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีนะเฮ้ยไปต่อดิไปต่อดิโหมันกำลังมาเลย เรียบร้อย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 พื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาลงคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอจบไปด้วยการปัดเศษงามๆหนึ่งทีละกันนะครับผม ปัดเศษเป็นเหตุสังเกตได้ โอเค วันนี้ครับคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ